ที่เราจะมาเล่ากันในค่ำคืนนี้นะฮะ เรื่องของตึกแถวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตึกที่พี่หยกอยู่หรือเปล่า ไม่ใช่ตึกที่หยกอยู่ แต่ว่าถ้าใกล้พี่โน้นไม่แน่วุ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันไปกระโดดไปหาพี่โน้นล่ะ เพราะว่าน้องชายหยกเพิ่งจะไปรับงานที่นั่นแล้วเพิ่งจะเจอมา เมื่อประมาณวันที่สามที่ผ่านมานี้เองฝั่งทนบุรีวันที่สองวันที่สาม อืม วันที่สองประมาณวันที่สองเออ หุยหุยน่าสนใจนะเหตุการณ์ใกล้คุณโน้ตเล่นที่เลนด้วยเหรอ ใช่อันนี้คือน่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะต้องบอกอย่างนี้ ก็ไม่รู้นะตึกไหนนะ แต่ก็คิดว่าน่าจะใกล้กับคุณโน้ตเล่นพี่เลนก็แล้วกัน เหตุการณ์เป็นยังไงพี่ที่น้องเล่าให้ฟังอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็อย่างที่หยกบอกพี่วี ว่าไอ้น้องชายหยกอ่ะหยกบอกเลยนะน้องชายหยกอ่ะ มันมันมันเซนแรงว่าหยกนะครับ มันเห็นนะแต่มันเป็นคนที่แกล้งไม่เห็นแล้ว มันจะคิดว่า ไม่มีหรอกในโลกนี้มันไม่มีผีโลกนี้ไม่มีวิญญาณโลกนี้คือเกิดมาแล้วก็ดับตูดดับติ้นแล้วก็คือจบไปอืเออมันคิดอยู่แค่นี้ครับ เออ แต่แต่หลายๆอย่างที่มันเจอเนี่ย อันนี้แหละเขาเรียกผีเพชรอืมผีเออก็เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องชายอยู่ก็คือ เปิดเปิดบริษัท เอ่อเกี่ยวกับ เอ่อเนี่ยไอ้รีโนเวทแล้วก็ในส่วนของพวกอะไรนะ พวกเอ่อบิวอินพวกพวกภายในเป็นหลักคราวนี้ครับ ก็ได้รับว่าจ้างงานมา เป็นตึกแถวตึกแถวที่หนึ่งในย่านฝั่งทน บริเวณนั้น ซึ่งต้องบอกตรงนี้ว่ามันเป็นย่านหยกจะเรียกว่ามันเป็นย่านธุรกิจไหมหยกหยกหยกไม่แน่ใจ เพราะว่าถามว่ามันใกล้ที่เรียนเสาหยกไหมมันใกล้ที่เรียนเสาหยกใช่ จะบอกว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเวิร์กเลยพี่เพราะเข้าซอยไปอ่ะ ในนั้นอ่ะจะขายแต่พวกผ้าอย่างเดียวเลย โอ้โหชัดเลยเป๊ะครับเออ เออ ใช่ครับ ใช่ใช่ไหมใช่ครับ ใช่ใช่ไหมวีใช่วีใช่วีนั่นแหละต้องต้องบอกเลยคือ คือ คือเราไม่รู้หรอกว่าซอยไหน แต่รู้ว่าเข้าไปมันจะบอกอุ้นหันไปตรงนั้นตรงนี้คือ เฮ้ยมันมีแต่เหมือนเหมือนเป็นฟิลโกดังผ้าม้วนอะเป็นผ้าแบบที่เขารับมา เพื่อเพื่อเพื่อตัดเย็บอีกทีหนึ่งอะถ้าจะซื้อราคาส่งต้องไปซื้อที่โน่นอะเออ คราวนี้ด้วยความที่ว่า มันเป็นตึกแถวที่อยู่ท้ายซอยต้องบอกนี้เลยคืออยู่ท้ายซอยเลย แล้วคือมันเป็นลักษณะสองตึกแถวอะสองตึก อยู่ไม่แน่ใจนะเออสองตึกแถวโดยประมาณสองตึกแถวแหละสองตึกแถวติดกันครับ แล้วคือว่าเขาทำเป็นลักษณะคือเขาทุบ ทุบออกหมดเลย แล้วก็คือว่าเมือเป็นตึกเดียวกันเลยพี่วีครับ แต่จะบอกว่า ตึกนี้ไม่มีคนอยู่ ก่อนหน้านี้ไม่มีคนอยู่เอาไว้เก็บพวกของอย่างเดียว คือถามว่ามันเคยมีคนอยู่ไหมมันมีมันมีเอ่อเป็นพนักงานนั่นแหละก็จะเป็นแต่ว่า เอ่อเพื่อนบ้านพนักงานเพื่อนบ้านต่างด้าว อย่างเงี้ยเออ AEC เขาก็จะอยู่กัน แล้วทำไปทำมานี่แหละเขาก็บอกว่าคือเปลี่ยนใหม่ ก็คือรีโนเวทรอบแรก ก็คือทุบแล้วก็เมิร์เป็นตึกเดียวกัน ครับ แล้วก็คือว่าเก็บแต่เฉพาะพวกบว่าสต็อกพวกนี้อินเดียว แต่คราวเนี้ยปรากฏว่า เขาก็มีห้องนะ ห้องสำหรับคนงาน แต่ห้องสำหรับคนงานอาจจะอยู่ชั้นสี่ชั้นบนเลยนั่นแหละ คราวเนี้ย ด้วยความที่บอกว่าเหมือนว่าเขาคงจะแบ่งครอบ เอ่อแบ่งแบ่งมรดกกันน่ะแล้วเขาก็ให้ตึกแถวเนี้ยให้สำหรับลูกชายคนเล็กครับ ทางลูกชายคนเล็กเขาก็แบบว่า เออ ทำจากไอโกดังที่เก็บไอมวลผ้าเนี่ย พวกผ้าพวกเนี้ยให้เป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นบ้านละกัน ก็เลยบิวอิงทั้งหลังเลยไอเพชรก็เริ่ม อ่ะ เริ่มทำ มันเริ่มทำมาเนี่ย ตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาต้องบอกงี้ว่า เพชรไม่ได้รับงานตั้งแต่รอบแรก เป็นการรับงานจากทั้งคนก่อนผู้รับเหมาคนก่อนที่เทงานเลยจะบอกว่าเทงานที่ตึกเนี้ย ทั้งหมดห้าเจ้าแล้วเจ้าของไอ้เพชรคือเจ้าที่หกครับ แล้วเพชรมันคือแบบว่าต้องอย่างที่บอกว่าบริษัทน้องหยงมันก็บริษัทเล็กเนาะก็เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะทำได้ประมาณปีนึงคราวนี้มันก็ด้วยความที่มันคีบลูกค้า มันก็แค่สงสัยว่า เฮ้ยทำไมทีม ทีมบิวอินทีมบิวอินของเพนรไม่เคยเกเรเลย แต่ทำไมมาที่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาขอเลิกงานคือสี่โมงครึ่งตอนแรกก็ทำดีทำดีเลยบอกว่า อีพอชั้นหนึ่งอะทำดีเลยทำเต็มเวลาประมาณห้าหกโมงเย็นอะกลับบางทีทุ่มหนึ่งก็กลับนะ เออ แต่พอขึ้นชั้นสองเฮ้ยมันเริ่มลดลงเหลือสักประมาณห้าโมงเย็น แต่พอขึ้นชั้นสามเนี่ย ทีมเนี้ยบอกว่าคุณเพชร อย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ ผมไม่ได้จะเทเองานนะแต่ผมมีคนสแตนบายรอรับงานต่อจากผมแต่ผมก็ยังทำกับคุณเพชรนะ ผมขอไปรับงานอื่นเดี๋ยวให้อีกทีมหนึ่งมารับช่วงต่อครับไอเพชรต้องเปลี่ยนทีมทั้งหมดสี่ทีม เออ จนมาคอมพิวที่ว่าที่ทีมเนี้ยเออแล้วคือทีมเนี้ยมาลงให้ตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบธันวาที่ผ่านมา อืมแล้วซึ่งไอเพชรอ่ะ มันเข้าไปอ่ะ มันไม่ได้ซีเรียสมันมันไม่ใช่ว่า มันไม่ได้ซีเรียสมันตรวจงานหมด แต่แล้วก็คือพาลูกค้าดูว่าต้องการแก้ไขตรงไหน คือเทคแคร์ใส่ใจทุกสิ่งอย่างเลยนั่นแหละลูกค้าก็โอเค โอเคโอเค ได้เพนมันก็อยู่ดูงานสักสักพักหนึ่งแล้วถึงจะกลับไปทำงานประจำมัน เออ ระหว่างนั้นอ่ะ คือมันก็จะมีคนงานไอ้คนงานทีมสุดท้ายเนี่ย ก็เหมือนแบบว่า คุณ เออคือช่างอ่ะคุณหน้าช่างอ่ะก็บอกคุณเพชรคุณเพชรผมขอคุยด้วยหน่อย ก็บอกบอกบอกเออคุณเพชร คือถ้าผมจะบอกว่าพวกผมอะขอเลิกสักบ่ายสามครึ่งอะจะจะว่าอะไรผมไหมจากสี่โมงนะจากสี่โมงครึ่งน่ะ เป็นบ่ายสามครึ่งแล้วนะพี่วีฮัลโหล เออ ได้ยินอยู่ครับ เออนั่นแหละ เสร็จปุ๊บไอ้เพนเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มขโมยคิวแล้วหรอ เอ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าพี่บอกว่าคือคือคือบอกผมตรงๆ นะผมบอกผมตรงเอออย่าคือผมบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะงานมันมันมันไม่ทันส่งลูกค้าผมพูดจริงๆแล้วผมเปลี่ยนมาเนี่ย นี่คืองานที่สี่แล้ว ผมเข้าใจแหละว่าพวกพี่ไม่ทิ้งงาน เพราะว่าอีกอีกสามทีมเขายังอยู่ในในในมือผมอยู่ในในบริษัทผมอยู่แต่แค่เขาก็ะจายแต่ไม่มีใครให้คำตอบผมเลยในการที่จะเปลี่ยนเพราะแต่ละชั้นที่ทำอ่ะเหมือนเปลี่ยนทีทีละทีมทีละทีมอ่ะ ครับผมไม่เข้าใจแล้วเนี่ยจนแบบว่าหัวหน้างานทีมที่สี่บอกว่า คุณเพชรคุณเพชรเชื่อเรื่องผีไหม พอพูดคำว่าพูดเชื่อเรื่องผีไหมพี่ตอนนั้นคืออยู่ชั้นสามที่ชั้นสี่เหมือนประตูปิดดังปั้งโอ้โหลั่นแบบลั่นลั่นลั่นเลยอะแล้วทุกคนก็เงียบแล้วก็มองอ่ะ แล้วทุกคนก็มองพี่เข้าใจปะนั่งอยู่ประมาณเจ็ดคน ทุกคนยกนาฬิกาดูพร้อมกัน มันอยู่ที่บ่ายสามสิบห้าเดี๋ยวพวกเราขอตัวลงไปข้างล่างกันก่อนนะครับ ขอเลิกงานเดี๋ยวนั้นเลย เออ คือคือมันยังไม่ชันไว้เลิกหรอก แต่ คือขอไปรวมตัวกันข้างล่างอ่ะแล้วก็ดึงไอ้เพชรลงมา ไอ้เพชรก็มองข้างบน ใครอยู่ข้างบนะ่ะ เออ แล้วคือว่าจังหวะนั้นอ่ะ คือทุกคนอ่ะ คือกูไปอยู่ตรงบริเวณทางเดินบันไดเตรียมลงแล้วนะ เพราะว่ามันได้ยินเสียงปวดร้องของผู้หญิงอ่ะอย่างเงี้ย ไอ้เพชรเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สิคืออย่าเล่นอย่างนี้สินางก็โดน อีเพชรก็โดนขึ้นดุ่งดุงดุงดุงเลยเป็นหมีเลยโดนเบื่อหัวเสียเลยเฮ้ยใครอ่ะเราเสร็จปุ๊บมันได้ยินแต่เสียงคราวนี้จากเสียงหัวล้ออื้ออย่างเงี้ย เริ่มเป็นอืเริ่มร้องไห้อืมเออไอ้เพชรคราวนี้มันก็วิ่งขึ้นไปดูเลยคราวนี้ไอ้ ทางหัวหน้าหัวหน้าช่างอ่ะวิ่งตามไอ้เพชรขึ้นไปคุณเพชรคุณเพชรลงมาก่อนเพชรลงมาก่อน ก็ไปลากถูไอ้เพชรมาไอ้เพชรขึ้นไป หัวยังไม่ทันได้ถึง ยังไม่ถึงชั้นสี่ดี ยังไม่ถึงเหยียบถึงชั้นสี่ดีคือหัวแค่ว่าแค่แตะขอบชั้นสี่มันบอกว่ามันเห็นเท้าผู้หญิงอ่ะใส่ใส่เป็นลักษณะ คือเหมือนผ้าถุงอ่ะเดินเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งข้างบนอ่ะมีทั้งหมดสามห้องกับหนึ่งห้องน้ำไอเพรบอกว่าเห็นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปที่ห้องแล้วก็ปิดประตูตามหลังดัง ่งอีกทีหนึ่งอ่ะเท่านั้นแหละพอช่างก็ช่างไอ้เพชรลงเลยไอ้เพชรก็หัวเริ่มหันหน้าตาเขียวใส่แล้ว เฮ้ยมึงมันจับกูอย่างนี้ได้ไงไงวะอะไรอย่างเงี้ย เออช่างบอกว่าเพชรคุณเพชรผมขอโทษ แต่ลงมาก่อน เดี๋ยวผมจะเล่าแหละที่ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคุณเพชรสะดวกคุณเพชรมากับผมตั้งแต่เช้าเลย ครับ ก็เลยลงมา เขาก็เลยว่าเขาก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็ส่งให้เพชรดู เขาก็เปิดให้ดูนะเขาบอกเนี่ย เนี่ยชั้นสี่ที่เราขึ้นไปตอนแรกเราอาจจะเริ่มทำ ตั้งแต่ชั้นสี่ก่อน เดี๋ยวค่อยเริ่มไล่ลงมานี่แหละ เออ แต่คราวเนี้ยพอเปิดไปในห้องห้องพอเปิดไปบอกว่าไอ้สามห้องเนี่ย ตั้งแต่ห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนอีกสองห้องอ่ะ คือ มันมันไม่เจออะไร แต่อีห้องสุดท้ายที่เปิดไปอ่ะอืมอืมอืมเออแต่จะพูดนะครับ ครับครับโอเคเืมก็บอกว่าพอไอ้ เข้าไปใช่ไหมบอกว่าเสร็จเออพอช่างเขาเข้าไปเสร็จนะเขาบอกว่าเข้าไปอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนห้องอ่ะ ทั้งทั้งที่ห้องอ่ะมันอยู่ด้านหน้า ห้องมันอยู่ด้านหน้าตึกเพราะงั้นมันต้องรับแสงเต็มที่ถูกไหมพี่วีครับ มันบอกว่า ช่างบอกว่าห้องเนี่ย มันอึมครึมเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างคึมเหมือนเหมือนมีม่านอ่ะปิดให้มันคึมทั้งทั้งที่ห้องนั้นอ่ะมันไม่ได้มีม่านเลยเปิดโล่งเลย แต่เหมือนแสงมันไม่เข้า อ่ะ เหมือนห้องเป็นห้องทึบแสงไปโดยปริยายอ่ะ ทั้งที่มันมีหน้าต่างไหมพี่หยกทั้งทั้งที่มันใช่ทั้งที่มีหน้าต่างเอ้ยชัวร์เลย มีหน้าต่าง มีหน้าต่างคือคือคือมันเป็นมันเป็นห้องที่อยู่หน้าตึก ที่มันติดตัวหน้าตึก เพราะงั้นคือแสงมันต้องเข้ามาเต็มเต็มๆแล้วมันเป็นตอนกลางวันพี่วี แต่เข้าไปเนี่ย เหมือนแสงมันตกไม่ถึงพื้น แล้วมันมันอึมครึมไปหมดเลยเขาก็เดินดูทั่ว เป็นเขาเดินดูทั่ว มันมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆอยู่ตู้หนึ่งเป็นตู้ไม้เขาก็เดินผ่านไปจนเขาเริ่มหันหลังกลับมาพอเขาหันหลังกลับมาพี่ ที่เหนือประตูอ่ะเป็นยันทาวเวสุวรรณอ่ะเรียงอยู่สามใบอ่ะโอ้โหสามใบเลยเหรอสามใบ หลังจากนั้นพี่คือนี่คือที่ท่านเขาพูดนะเขาบอกว่า แล้วคือจากที่ห้องอ่ะมันรู้สึกมันอึมครึมอยู่แล้ว มันเหมือนแบบว่าฟีลแบบว่า เมฆอ่ะมันบางแดดมันมืดกว่าเดิม คราวนี้สามสี่คนที่อยู่ในห้องอ่ะเริ่มถอยกูกันแล้วนะจังหวะที่ถอยกูอะอีปุ๊บอีประตูที่มันอยู่อีตรงโซนอยู่อยู่ติดแบบว่าไอ้ผนัง ด้านด้านหน้าต่างอ่ะมันกึกกักกึกกักกึกกักกึกกักอยู่อย่างเงี้ยเหมือนมีมือมากำลังแบบตึกตักตึกตักกับ บานประตูถูกไหม อะไรบางอย่างอยู่ข้างในและพยายามจะดันตัวออกมาจากประตู โอ้ยครับ แล้วมันจังหวะอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มกูกัน พอจังหวะที่กูกัน มันพี่วีเข้าใจฟิวว่า คือมันโลกละแล้วคือประตูอะปรากฏว่าดันประตูประตูดันปิด คือประตูมันมันมันมันเปิดงัดเข้ามาด้านในห้องถูกไหมแล้วคือเหมือนว่ากูคันแล้วคือประตูมันไม่ได้ล็อกค้างแบบว่าเหมือนมีที่คล้องให้แบบว่าไม่ให้ประตูมันแกว่งประตูมันแกว่ง้วเหมือนว่ารีบออกกันแล้วประตูปรากฏว่า อีกสองคนมันติดอยู่ข้างในเพราะอีกคนแรกมันหลุดออกไปใช่ป่ะแล้วประตูมันปิดที่คราวนี้อีประตูนั้นน่ะยันทาเวสุวรรณอีกเก้าใบติดเป็นประตูเลย อืมเออเท่านั้นแหละบอกเขาก็รีบเปิดออกกัน พอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ออกไปข้างนอกแล้วอ่ะ เขาหันหน้ามา เพื่อที่รอไอ้สองคนใช่ไหม เพราะเขาเปิดแบบว่าเพื่อดันประตูออกเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอะยืนอยู่อ่ะ คือยืนหันหลังให้ เอ่อยืนหันหลังให้โดยการที่ยืนหันหน้าออกไปทางหน้าต่าง แล้วหลังจากนั้นอ่ะผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเงยเงยเงยเขาเรียกว่าค่อยๆเงยเงยหน้าจนคอหักครับ ลงมาข้างหลังนั้นแล้วก็มองเขาแล้วก็ค่อยๆยิ้มอ่ะเออ นั่นแหละ พวกเขาก็เลยว่าไอ้คนแรกเท่านั้นมันเห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยวิ่งกูลงมา วิ่งลงมาก่อนคราวนี้อีกสองคนอ่ะ รวมถึงหัวหน้าช่างที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าเขาตกใจที่ว่าไอ้คนแรกที่รออยู่ข้างหน้าห้องอ่ะทำไมมันวิ่งวะก็เลยหันไปข้างหลัง ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นที่แหงหลังมาจนคอพับไปข้างหลังนั่นอ่ะคือเริ่มเดินเหมือนเดินเดินถอยหลังมา ค่อยๆเดินมา โดยที่คอพับไปข้างหลังแล้วเดี๋ยวมองเขาอยู่อย่างนั้นนะพี่อืม เขาก็เลยวิ่งแห่กันลงมา แล้วก็ได้ยินแต่เสียงหัวเราะกับร้องไห้ตลอด เออ เออ จนกระทั่งไอ้เพชรบอกว่าไอ้เพชรมันก็เอามาคิดนะมันก็บอกว่าบอกอีกเฮ้ย ตั้งแต่ทำมาปีกว่ากูไม่เคยเจอเคสแบบว่าอย่างนี้ว่ะแล้วก็ไอ้เพชรมันก็เลยไล่โทรโทรถามแบบว่าผู้รับเหมาแต่ละคนไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ช่างช่างช่างของมันแต่ละคน ช่างของมันแต่ละคน อ่ะ ก็เลยบอกว่าโอ้พี่ ถือว่าเจอน้อยนะพวกผมเจอกันหนักกว่านี้อีกไอ้ไม่ถามว่าเฮ้ยมันเจอหนักยังไงวะก็ทุกคนบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ ผมผมผมไม่พูดแล้วกัน แต่ผมบอกเลยว่าถ้ารีบจบงานได้รีบจบ ครับ แต่คราวนี้ใครจะขึ้นไปทำชั้นสี่เออ เออไอเพชรก็กูจะทำยังไงดีวะวันนั้นอะไอเพชรมันกเลยโทรมาหาโยกโยกบอกว่ากูก็ไม่รู้อ่ะก็บอกว่าถ้าบอกว่าอย่างตอนที่บวชใช่ไหมล่ะ ถ้าเกิดว่าเขาถ้าสำหรับกูนะกูไม่รู้นะ แต่ว่าอย่างกูเคยคุยกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยที่เขาบวชกว่าเขาก็บอกว่าถ้าจะเคลียร์พื้นที่ปรับปุ๊บภูมิพื้นที่อย่างเงี้ยเออ ให้ให้ลองสวดบทก็ไอกรณียสูตรสิแล้วก็ว่าจัดไอ้นี่สิเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกไอ้พวกอาหารคาวหวานน่ะไว้กลางบ้าน เออ เออ นั่นแหละ ไอ้เพชรก็หรอหรอ เออเออเออเดี๋ยวกูลอง มันก็ว่าพอลุ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บกับช่างอีกเจ็ดคนมันก็บอกว่าเปาะตัวกันเข้าไปเลยด้วยว่าเหมือนเหมือนทุกคนอ่ะให้เพชรเป็นหัวหน้ากลุ่มอ่ะไอ้เพชรก็ต้องเดินนำหน้าไปค่อยๆ ดันตัวดันตัวแล้วแต่ละตัวตัวหมีหมีทั้งนั้นอ่ะพี่วีมันก็แน่นทางเดินไปหมดอ่ะพอเอาของมาเสร็จปุ๊บระหว่างที่วางของวางคงวางของอะไรไปเรื่อยๆวางปางวางไปเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแล้วก็กุกกักกุกกักกุ๊กกักอยู่ในห้องนั้นอ่ะ แล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังแอ๊ะเด็กก็ปั้งเอแอ๊ะเด็กตปั้งอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังอะแต่พอหันไปอะมันไม่มีประตูที่แบบว่าประตูที่มันแอดเด็กตปั้งอย่างนั้นนะเออเออไอ้เพชรก็เริ่มไอ้ไอ้ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังอะมันก็เริ่มใจเสียผู้ลูกน้อง มันก็บอกเดี๋ยวผมต้องไปทำงานก่อนนะครับปรากฏว่าเหลืออยู่ใบเพชรอยู่ประมาณสี่คนรวยเพชรด้วยห้าคนไอ้เพชรก็เริ่มจัดวางจนวางของอะไรเสร็จปุ๊บไอ้เพชรก็บอกว่าอาจุดทูบดอกหนึ่งแล้วก็ปัก เสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าอ่าสวด พอระหว่างที่สวดไปสวดไปไอ้เพชรมันบอกว่าเริ่มได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงร้องไห้อืม แล้วก็พูดเป็นภาษาเพื่อนบ้านอ่ะ พูดไปร้องไห้ไปเพชรบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องมันก็บอกว่ากั้นใจมัน มันกั้นใจสวดจนจบจบ เสร็จปุ๊บมันยังบอกว่ามันยังได้ยินเสียงอยู่เลยแต่เสียงอ่ะ จากที่มันได้ยินเสียงที่บอกว่ามันมันมันผ่านมาคือคือได้ยินเสียงมาจากทางด้านหน้าคราวนี้ไม่ใช่นะพี่วี เสียงมาจากข้างหูมันเอง ครับพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดอ่ะ จังหวะนั้นอ่ะ ไอ้เพชรคือว่าหันหน้าไป ไอ้เพชรแทบสุดเลยคือเขาอ่ะ คอหักไปพับไปข้างหลังอ่ะ แล้วก็ยิ้มให้เพชรอ่ะแล้วก็แล้วร้องไห้คือ คือเขาใจลองคือคอหักพับไปข้างหลังอะน้ำตา มันก็ไหลเยอะมาบอกว่าทางหน้าผากอะไหลเยอะมันนี่่ลยนะือปากา เออไหลย้อยย้อนย้อนย้อนหน้ามาอย่างนั้นนะแล้วเหมือนเขาจะยิ้มก็ไม่ยิ้มใจสแยะก็ไม่สแยะแล้วค่อยค่อยค่อยยเหมือนพูดเป็นภาษาบ้านเขาอ่ะแล้วมันก็มีเลือดค่อยค่อยทะลักออกมาด้านหน้าเต็มไปด้วยเลือดอ่ะไอ้เพชรคือพังอาะบอกว่าคือบอกว่าถอยหลังกูอย่างนั้นเลย ปรากฏว่าไอ้ผู้หัวหน้าทีมอ่ะผู้หัวหน้าช่างอ่ะขอประทานโทษเถอะมันวิ่งลงไปตอนไหนไม่รู้ว่าเหลือไอ้เพชรอยู่คนเดียวตรงนั้นน่ะ ครับ ไอเพชรบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยบอกว่าไอเพชรก็วิ่งกูลงมา เท่านั้นแหละบอกว่า พอลงมาชั้นสามทุกคนอยู่บนชั้นสามพี่วีเชื่อไหมมันเหมือน มันได้ยินเสียงคนที่เหมือนคนกินเสียงดังบูมมาบดปอดปอบเดี๋ยว่าอุ๊กอักอุ๊กอักอุ๊กอักอยู่อย่างเงี้ยข้างบนน่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะ ทุกคนก็ปีนขึ้นไปดูใหม่ ที่ยังไงอะคุณโยก เอาคุณโยกหายเดี๋ยวโยก เอาอีกแล้ว นะฮะ วันโกนเล่นผมอีกแล้วไหมเนี่ยโยกเว้ย ไปไหนอ่ะหฮัลโหลได้ไม่เจอเลหูพี่โยกไปโดนปิดเสียงเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้โดนปิดเสียง ไม่ได้โดนปิดเสียงอะไรเลย เสียงพี่โยกหายไปประมาณเกือบสิบวิอ่ะเมื่อกี้ เหรอใช่ใช่ก่อยากเปิดสปีกเกอร์ทุ่งนัดทีวีจริงเหรอจริงหน้าหยกไม่ได้โดนทีไอไม่ได้โดนโทรศัพท์เลย หยกเปิดสปีกเกอร์พูดเอาอีกรอบที่หยกคุยกับพี่วีอะหยกเปิดสปีกเกอร์พูดตลอดไอ้ยา ที่มันหายไปสิบวิคือตอนช่วงไหนพี่วีเมื่อกี้ตอนอ่าไล่ไล่ตั้งแต่ช่วงที่น้องพี่หยกอ่ะ เจอเขาหงายหัวเลือดไหลเข้าหน้าผากเลยก็ได้พี่ เออคือมันย้อยลงหมดเลย แล้วเหมือนแบบว่าปากก็พูดพูดไปเหมือนยิ้มไปแต่พี่วีเขาจะเหมือนปากเป็นสลัดอีกแล้วว่า อืมแล้วมันค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นอ่ะเออแล้วเขาพูดไปเลือดมันเหมือนทะลักออกมาทะลักออกมาทะลักออกมา ครับ ไอ้เพชรมันก็บอกว่าคือ กูถอยหลังเลยเว้ยอย่างนี้เลยอ่ะ พอหันมาอีกทีนึงอีก่วกูหัวหน้าช่างอ่ะมันลงไปอยู่ชั้นสามกันหมดแล้วอ่ะคือไอ้เพชรบอกว่าบอกขุดไปกันไวมากเราไม่มีการสกิดทักอะไรกูเลยว่าไอ้เพชรก็พอปีนลงมาพอปีนลงมาได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ครับคือมันได้ยินเสียงเลยเหมือนคนกินข้าวแต่กินเสียงดังมุมมันดังฟอกฟอกฟอกฟอกปุ๊บอัพปุ๊บอัพอย่างเงี้ยแล้วมันลั่นคือมันลั่นแบบว่า พี่เข้าใจไหมคือ คือมันเป็นเหมือน มันมันเป็นตึกที่โล่งๆอ่ะแล้วเสียงมันกล้องสะท้อนสะท้อนยืนอยู่อย่างเงี้ยครับ เออ พอจนสักพักหนึ่งอ่ะเสียงมันเริ่มดับอ่ะเสียงมันเริ่มเงียบลงพี่วินไอ้เพชรดู แล้วมันประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็เลยปีนขึ้นไปดู เออ ไอห้องที่มันปิดไว้อ่ะ ปรากฏว่าห้องมันเปิดแง้มออกมานิดนอ่ะ แต่แสงมันรู้สึกว่าแสงมันสว่างขึ้น ครับเขาไอเพชรมันก็เลยปูดึงทุกคนอ่ะเจ็ดคนอ่ะขึ้นมากันหมดเลยพอเปิดมาพี่ ห้องมันมีความรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นแล้วมันโล่งขึ้นอ่ะ อืมเออ แต่สิ่งที่มันประหลาดคือพี่บีเอาคิดง่ายๆองุ่นอ่ะองุ่นเต็มเม็ดนะครับ องุ่นมันฟูเหมือนแบบว่ามันมันมันฟีเหมือนแบบว่ามันเน่าแล้วอะเหมือนองุ่นอยู่ดีๆเหี่ยวไปเฉยๆอย่างนั้นเลยเหรอออเดี๋ยวมีน้ำเยิ้มๆออกมาคือเหนียว เนอะอย่างนั้นนะเหมือนมันแห้งมันเยิ้มไปหมดแล้วอะครับ แล้วมันก็มีเหมือนพวกแมงวีมาตอมมาเต็มเลยนะในกองอาหารตรงนั้นน่ะ ครับเออเออ แต่ที่เด็ดที่สุดคือไอ้แก้วเหล้าขาวอะ มันมีรอยลิปสติกติดชมพูเฮ้ย เดี๋ยวถามก่อนนั่นแหละมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแบบคนไร้บ้านมาแอบอยู่ในจังหวะ ช่วงที่แบบ หาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ย พี่หยกคนแบบสติ ไม่พี่วีแต่แต่แต่แต่ถ้าแต่คนปกติคงจะไม่คอพับแล้วว่าถึงหูขนาดนั้นไหมไม่หมายถึงว่านอกเหนือจากผีที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเจอกันอยู่ตอนนี้ไงมีความเป็นไปได้ไหมมันใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะ แล้วคือมันเป็นลักษณะคือปิดหมดเลยนะครับ เพราะว่าต้องบอกว่าชั้นสี่อ่ะมันคือชั้นดาดฟ้าแต่เขาทำปิดคือทำเป็นอีกชั้นหนึ่งครับเพราะงั้นคือมันปิดหมดเลย มันไม่มีทางออกอะไรอีกแล้วพี่วีมันเป็นอาคารแบบปิด ซึ่งจะเข้าออกได้ทางเดียวถูกไหมถูกต้องครับใช่วิครับ นั่นแหละหลังจากนั้นอ่ะไอเพชรอ่ะก็บอกว่า มันก็เลยโทรไปหา โทรไปหาพระอาจารย์ที่แบบว่าที่เขาสนิทด้วยที่ที่ที่เขาดูในเรื่องของแบบว่า เออ ดูดวงให้เพชรประจำนะ ครับ อ่า ที่ยุทธยา เออโทรไปหาหลวงพี่ เสร็จปุ๊บหลวงพี่เขาก็บอกว่า เอาอย่างนี้ทำให้เสร็จก่อน แล้วเนี่ยช่วงปีใหม่อ่ะ เดี๋ยวจัดการก็คือว่าเดี๋ยวเอา เอายันน่ะ เขาเรียกว่าเอาเอาเอาเขาเรียกพายันพายัพายันของพระอาจารย์ท่านอ่ะเอาไปแปะไว้ แล้วคือเรื่องเนี้ยไอ้เพชรยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะแค่เล่าคร่าวๆแต่ไม่ได้บอกว่าโลเคชั่นเป็นอะไรยังไงเขาบอกว่า ให้เอาพายันอะไปแปะไว้ใน ในตู้ แล้วให้เอาอีตู้เนี้ยเอาไปจำเริญหรือว่าเอาไปถวายวัดอะไรก็ได้ให้เขาไปแยกชิ้นส่วนเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นประโยชน์ เออ รื่องมันถึงจบลงก็คือวันที่สองที่ผ่านมานั่นแหละ ระหว่างที่มันแปะมันได้ยินเสียงกีอยู่ข้างใน อ่ะ เออ้ไอ้เพชมันก็บอกว่า กูก็ไม่รู้ว่ากูมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนายก กูเหมือนกูพูดอยู่คนเดียวเหมือนกูเป็นคนบ้ากูบอกว่า เออถือว่าไปดีนะ มายังไงก็ไปทางนั้น ไปชดใช้กรรมที่หัวที่ได้ทำมานะ เหมือนพูดปลอบใจผีอ่ะจนผีสงบอ่ะ คือจะกีก็ไม่กีแต่เป็นลักษณะเหมือนกึ่งคนร้องไห้อ่ะ เออ แล้วหลังจากนั้นอ่ะ ก็คือว่าคือพอพอพอทำอะไรเสร็จใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอทางแบบว่า มันก็ว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะส่งส่งส่งงานชั้นสามส่งงานชั้นสามเพื่อที่จะขึ้นไปเคลียร์ชั้นสี่ครับ ก็เลยคุยกับทางเจ้าของก็คือลูกชายคนเล็กของเจ้าของที่เนี่ย เจ้าของเก่านะเขาก็เลยบอกว่าบอกโอ้เขายังไม่ไปหรอกพี่ บอกอันเนี้ยคือผมอรู้มา แต่ว่าผมคิดว่าเขาไปนานแล้วนะแล้วผมไม่ได้อยู่ที่นี่นานเลยผม พอผมกลับมาจากต่างประเทศได้ผมก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ผมก็อยู่คอนโด ผมจนกระทั่งบอกว่าพอผมเขาแบ่งของให้แบ่งมรดกให้นี่แหละ ผมถึงได้ตรงนี้มาแต่ผมไม่คิดว่าเขายังอยู่ ประเด็นมันคือว่าก็คือเหมือนแรงงานต่างด้าวอ่ะ ก็คือว่าเขาอยู่ด้วยกันก็คือผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกัน แต่คราวเนี้ย เมียดันท้อง เออ เออ ซึ่งผัวก็ไม่ได้อะไร เออแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทผัวเขาก็บอกว่า เออทำอะไรก็คือทำกินด้วยกันนู่นนี่งั้นซึ่งแล้วเพื่อนสนิทผัวก็มีเมียอยู่แล้วปรากฏว่าคือจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะผัวเนี่ย เหมือนแบบว่าเหมือนเมาเหล้าเต็มที่อ่ะแล้วก็คือโวยวายแล้วก็คือด่าเมียเหมือนด่าสาดเมียเขาเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาอ่ะเป็นหมันแล้วท้องเนี้ยไม่ใช่ลูกของเขาแล้วก็ไปคาดคันเมียเมียก็บอกว่าเหมือนอึดอัดพูดอะไรไม่ออก ปรากฏว่าจนกระทั่งสารภาพว่าคือได้กับ เพื่อนสนิทของผัวตัวเอง ฮัลโหล ครับ ฮัลโหล เออ นั่นแหละผัวก็เลยว่า คือเหมือนว่าด้วยด้วยฤทธิ์เหล้าอ่ะ ก็เลยบีบ บีบคอจนขาดใจตายบีบจนคอหักคอหักพับไปเลยนะ หมายความว่าแรงมือ คนที่บีบนี่บีบจนกระดูกต้นคอหักเลยเหรอพี่ ใช่บีบจนคอหักพับไปเลยอ่ะ ที่เขาบอกอ่ะนะ แล้วก็หนีไปในคืนนั้นเลย แล้วหลังจากนั้นอ่ะ คนก็เริ่มเหมือนว่าเริ่มมาคุยกับเฮียคุยกับเจ๊เจ้าของอ่ะว่าขอทยอยออก ขอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้ไหมขอไปอยู่ตึกอื่น ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจนตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็นว่าเป็นโกดังที่เก็บผ้าไว้อย่างเดียว เออ เออ แล้วไอ้ทางเพื่อนสนิทกับครอบครัวเพื่อนสนิทอ่ะไอ้อันเนี้ยเขาก็ย้ายออกหมดย้ายงานไปอยู่ที่อื่นไปเลย ครับนั่นแหละ นี่ก็คือทั้งหมดที่พี่เพชรไปเจอถูกไหมพี่หยก ใช่ใช่ผมถามหน่อยเอาถาม จริง ๆ อีพี่เพชรเจอผีไหมยังยังยังยังยังเชื่อว่าตัวเองไม่เห็นผีอีกไหมก็ทุกวันนี้มันก็ยังบอกตัวเองว่าผีไม่มีในโลกเดี๋ยวก็ยังถามว่ามึงยังเชื่อไหมผีไม่มีในโลก อันนี้เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่กูเจอ เอ้ยมันปลอบใจตัวเองอย่างนี้จริง ๆ มันเป็นคนอย่างนี้อืมโอ้ย หมดคำจะพูดแล้วนะพี่เพชรพี่เพชรเจอขนาดว่าคอหักมาข้างหลังเลือดอาบไหลผ่านหน้าผากมาเนี่ย คือ มันคือเรารู้แหละว่า ว่าว่ามันหยกบอกงี้ไอ้เพชรเป็นคนที่กลัวผีมากหยกพูดคำเดียวว่ากลัวผีมากมันจะมีกระบวนการที่ทำไงก็ได้ให้ตัวเองไม่กลัวเอาพูดง่ายๆแล้วกันอ่ะกระบวนการปกป้องความคิดตัวเองว่าผีไม่มีจริง แล้วก็พยายามโยงไปเรื่องอื่นถูกไหมถูก โอพี่เพชรพี่เพชรเจอโหดมากเลยนะผมจะบอกแบบนี้พี่ พี่เจอแบบจังจังจังจังเลยนะแบบ ผีแบบผีอ่ะผีแล้วต้องวันแสกๆนะ เออ แล้วไม่เอะใจไม่สงสัยบ้างหรอคนงานหายไปสามเซตน่ะ มันต้องคิดแล้วนะว่า เขาไม่เจอผีเขาเจออะไรวะ พี่วีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งไอเพดอะคือบริษัทมันอ่ะ มันดีลงานอ่ะ มันทำของมันคนเดียวหมดเลย มันจ้างไอ้พวกไปทำบัญชีทำอ่ะพวกมันนี้อ่ะ ส่วนไอ้พวกคนงานอ่ะ มันก็ดีลดีลดีลดีลไว้ แล้วตัวมันอ่ะ เป็นคนตรวจงานเองยาก รับงานเองขายงานเองทำเองหมดทุกอย่าง แล้วก็คือแบ่งแบ่งเวลาจากงานประจำคืออย่างสมมติว่าลูกค้าซื้อห้องเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เริ่มเสนออ่ะ ลูกค้าต้องมีบ้งมีบ้านอ่ะรองไปรู่นนั้นนี่ค่ะมันก็จะได้ลูกค้าจากฐานตรงนี้ไปเรื่อย ครับนั่นแหละ เขาก็จะเข้าถึงลูกค้า แล้วก็ต่อยอดจากห้องคอนโดบ้างได้จากไอ้นี่เข้าบริษัทตัวเองบ้างนั่นแหละ ก็ถึงบอกว่ามันเป็นบริษัทเล็กๆที่ว่าตัวมันทำเองหมดเลยลูกเคยไปช่วยช่วยช่วยงานมันรอบนึง เออ นั่นแหละ แล้วคือรู้สึกว่า ถ้าทำด้วยกันคนตีกันอย่างที่โยเคยบอกพี่เวียเหมือนคนมันปิดชงกันอ่ะเออหายใจลดต้นคอยังตีกันอย่างเงี้ย แต่ถามว่าปิดงานได้ไหมปิดงานได้ แต่เรารู้สึกว่าถ้าทำงานแล้วบอกว่ามันไม่มีความสุขอะมันต้องตีกันเถียงกันนั้นก็อย่าเลยละกันเออ อืมอืมเข้าใจอยู่อะฮะแต่พี่เพชรก็ยังยืนยันว่าตัวเอง ไม่เห็นผีไม่เจอผีแต่ว่า แต่ว่าเจออะไรที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้